อกจาก VCD ที่นิสิตได้ชมจากครูกีฬาไทยอาจารย์วิชิตชี้เชิญแล้ว ก็ยังมีกีฬาในลักษณะเช่นนี้อีกนะครับ จะขอยกตัวอย่าง อีกสักประเภทหนึ่งก็คือตะก้อตะก้อตรงนี้ถือว่าเป็นกีฬาของไทยที่คนไทยรู้จักนำอุปกรณ์ที่อยู่ตามภูมิประเทศมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการเล่นก็คือหวายประเทศไทยมีหวายเยอะ คนไทยก็มีฝีมือในการถักลูกตะก้อ เมื่อถักเสร็จแล้วก็นำมาใช้เตะเล่นกัน ซึ่งเตะเล่นกันในเวลาว่างในตอนเย็นๆ หลังจากที่เลิกงานแล้ว แต่การเล่นตรงนี้นะครับ ก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆ เช่นจากเตะกันสองคนก็มาเตะเป็นวงก็เป็นตะก้อวง จากตะก้อวงก็กลายมาเป็นตะก้อลอดห่วง เพราะคนไทยเตะไปเตะมามันไม่สนุก ก็เลยหาห่วงมาแขวน แล้วก็พยายามเตะให้ลงห่วง เตะไปเตะมาท่าต่างๆ มันไม่ค่อยสวยงามก็มีการคิดพลิกแพงท่าในการเตะเยอะแยะมากมาย เพื่อให้ท่านั้นมีความสวยงาม เมื่อท่ามีการสวยงามแล้วถ้าลูกลงห่วงแล้ว ก็จะเป็นที่สนุกสนานในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนามาเป็นตะก้อลอดห่วง ซึ่งมีการแข่งขันกันในระดับประเทศ ยังไม่พอ นะครับเตะไปเตะมาก็รู้สึกเบื่อ ก็มีการนำตะข่ายมากั้นแล้วก็มีการเตะข้ามตะข่ายกันไปกันมานะครับ เป็นลักษณะของการเล่นที่เรียกว่าตะก้อข้ามตะข่ายแบบไทย ซึ่งในปัจจุบันนั้น ได้สูญหายไปไม่ค่อยได้มีการเล่นกัน เพราะคนไทยหันมาเล่นเซปักตะก้อของมาเลเซียแทนนะครับ เชิญชม VCD ตะก้อครับ